สวัสดีค่ะ ดิฉันอาจารย์ใจรัตจตุรพัทรพรยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่ 11 หัวข้อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business and e-commerce ค่ะ โดยในบทเรียนนี้นะคะ จะมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อด้วยกันคาดหวังว่าข้อแรก ผู้เรียนจะสามารถเสนอแนะการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-business และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce ไปใช้ให้แก่องค์กรธุรกิจได้ และวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 นะคะ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเทคโนโลยีด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรธุรกิจได้ค่ะ คำอธิบายของรายวิชานะคะ ก็จะกล่าวถึงความสำคัญและบทบาทของอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ ในฐานะตลาดออนไลน์ หรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-marketplace ของการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ อธิบายถึงความหมาย และรูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลคอมเมอร์สพร้อมตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ค่ะ โดยเนื้อหาของโมดูลที่ 11 นี้จะประกอบด้วย 1. ความสำคัญและบทบาทของอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ 2. e-business หรือออนไลน์ business เทคโนโลยี เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3. e-commerce เทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 4. Social Commerce Technology หรือเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ เมื่อทราบรายละเอียดของรายวิชาแล้ว เรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่านะคะ ขอเริ่มต้นด้วยเนื้อหาแรกคือความสำคัญและบทบาทของอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ ความสำคัญและบทบาทของอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์อินเทอร์เน็ต มาจากคำว่า interconnection network หรือ international network หมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน โดยอาศัยตัวเชื่อมโยง เครือข่าย ภายใต้มาตรฐานเดียวกันคือ TCP/IP Protocol ซึ่งเปรียบเสมือนภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ เป็นข้อกำหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ยุคสงครามเย็นในช่วงปีคริสตศักราชที่ 1960 จนสงครามสิ้นสุดลง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถูกเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งาน จากการทหาร มาสู่การพาณิชย์ อินเทอร์เน็ต กลายเป็นพื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารทางการค้า การตลาด การขาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไซเบอร์สเปซ ซึ่งหมายถึงที่ว่างหรืออวกาศที่สร้างขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้สื่อสารติดต่อกันของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อเชื่อมหลายล้านเครื่อง เปรียบเสมือนเครือข่ายใยแมงมุม หรือ World Wide Web หรือที่เราเขียนย่อๆ เป็น W ตัวเล็กติดกัน 3 ตัว www ค่ะ ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องทำให้อินเทอร์เน็ตก้าวหน้าจากยุคเว็บ 1.0 รือในคริสตศตวรรษที่ 1995-2000 ที่เว็บไซต์แสดงข้อมูลทางเดียว ผู้เข้าชมสามารถอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว หรือที่เราเรียกว่า read only เว็บไซต์จนเราเข้าสู่ยุคเว็บ 2.0 คือระหว่างช่วงปีคริสตศักราชที่ 2000-2007 ที่ เทคโนโลยีอำนวยให้ผู้เข้าชมสามารถทั้งอ่านและเขียน หรือร่วมสร้างข้อมูลแก้ไขแบ่งปัน แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าชมด้วยกัน เป็น read and write เว็บไซต์ทำให้เว็บไซต์โต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานได้ เช่นเว็บบอร์ดพันทิป .com เว็บบล็อกวิกิพีเดีย เป็นต้น จนในปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคเว็บ 3.0 ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี คริสตศักราช 2007 ถึง 2015 ในปัจจุบันนี้นะคะ ที่ข้อมูลทุกอย่างมีการสร้างสารรค์ปรับแต่ง ต่อยอดได้อย่างอิสระตลอดเวลา และไม่มีที่สิ้นสุด โดยผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ สามารถจะทั้ง read write execute เทคโนโลยีภายใต้เว็บ 3.0 ก็จะมีอาทิเช่น artificial intelligence automated reasoning cognitive architecture composite applications distributed computing knowledge representation ontology semantic web เป็นต้น สนับสนุนให้ระบบต่าง ๆ ในยุคเว็บ 3.0 มีความฉลาด มีความอัตโนมัติ เรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้งาน ประมวลผล และแก้ปัญหาได้เองอย่างสมเหตุสมผล เชื่อมโยง และสัมพันธ์กันกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน รวมถึงผสมผสานบริการให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ต ก้าวหน้าจากเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ กลายเป็นเครือข่ายสังคมขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงผู้ใช้ให้สามารถโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เป็นการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งยังมีรูปแบบข้อมูลที่หลากหลาย ที่ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างแบ่งปัน และเปลี่ยนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา อินเทอร์เน็ต ยุคปัจจุบันจึงอำนวยทั้งพื้นที่ ช่องทางติดต่อ และสื่อหรือเครื่องมือรูปแบบใหม่ในประเภทต่างๆ อาทิ blogging microblogging social networking และ media sharing เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพของการทำงานในยุคเว็บ 3.0 นะคะ เราลองมาชมคลิปของ i g o Digital ซึ่งสะท้อนรูปแบบของการซื้อขายในโลกยุคปัจจุบันกันค่ะ เชิญชมเลยค่ะ what makes shopping personal. Associates are engaged. They ask questions, give product suggestions, and remember you the next time you come in. I Go Digital creates this personalized experience within your digital presence, whether that's online, in store, in email, through mobile, or on social media. Here's how it's done. Meet Sarah. Sarah is shopping online at her favorite apparel retailer, who has just partnered with I Go Digital. As Sarah shops, I Go Digital's customer intelligence engine collects information about her preferences and stores that information in her profile. Armed with knowledge about Sarah, the retailer can provide product recommendations that are specifically tailored to her, increasing her time on site and her likelihood to buy. By triggering emails and inserting product recommendations into emails, the retailer can take this personal relationship a step further. Say Sarah puts something in her cart but then gets called away. The next time she checks, Sarah finds a message encouraging her to come back. She decides the original shoes aren't ideal, but one of the recommended products catches her eye, so she clicks and she buys. The next time she checks her email, she finds another message just for her with more products she might like. Now it's time for a big event. Sarah uses a fun, engaging guided selling tool powered by iGo Digital to put together the perfect outfit. The guided selling tool asks her questions about her needs and preferences and then recommends products she's sure to like. The information Sarah has provided about her preferences now becomes part of her profile in the Customer Intelligence Engine. Sarah likes the recommendations, but thinks she might need to try on before she buys. So she goes to the store and makes the purchase. Bringing the personalized experience full circle, Sarah then receives a post purchase email which includes recommendations for her next special occasion, all based on the information in her profile. And so the cycle continues. Sarah shops online, in store, or on a mobile device. IGO Digital gathers information about her, including her wants, needs, lifestyle, preferences, and purchase behavior. The data is used to personalize her on-site interactions and tailor communications specifically to her. Sarah has a consistently positive shopping experience. She buys more, is more engaged, and more loyal in the future. That's what personalization from iGo Digital does. Increases conversions by delivering the right products to the right customer at the right time. So imagine the possibilities if you took this one experience and multiplied it across your entire customer base iGo Digital has developed customized personalization solutions for some of the most trusted brands in e-commerce. Let us help you find the services that are right for you and your customers. iGo Digital, guiding smarter retail.